you. IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษา การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับรูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษกันค่ะ การเขียนคือการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยข้อความ เป็นลายลักษณ์อักษร มีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดความคิดของผู้ส่งสารก็คือ ผู้เขียนไปสู่ผู้รับสารก็คือผู้อ่าน อาจารย์คะไม่ทราบว่าการสอนเขียนเนี่ยมีกี่รูปแบบคะ หลักๆ แล้วมี 3 รูปแบบค่ะ คือ 1. การเขียนแบบเน้นผลงาน หรือ product approach 2. การเขียนแบบเน้นกระบวนการ หรือ process approach และ 3. การเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคม หรือ social practice approach ค่ะอืมค่ะ การเขียนแบบเน้นผลงาน หรือ product approach เป็นการสอนที่เริ่มจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ โดยให้ผู้เรียนเขียนเรียนแบบตัวอย่างประโยคและย่อหน้า เขียนตามคำบอก ซึ่งมุ่งเน้นไวยากรณ์แกรมมาโครงสร้างระดับประโยค syntax และกลไกทางภาษา mechanics รวมทั้งให้ความสำคัญกับความถูกต้องของภาษา accuracy ลักษณะเด่นของการสอนเขียนแบบเน้นผลงาน เริ่มด้วยการศึกษางานเขียนต้นแบบ ผู้เรียนต้องศึกษาคำศัพท์และรูปแบบภาษาที่ใช้ในงานเขียนชิ้นนั้นขั้นที่ 2 คือการเรียนแบบ copying โดยผู้เรียนเขียนประโยคและย่อหน้าเรียนแบบตัวอย่างที่ผู้สอนกำหนดให้ โดยอาจเปลี่ยนเฉพาะคำศัพท์หรือโครงสร้างบางจุดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ขั้นต่อมา คือการเขียนตามคำบอก dictation ที่ผู้เรียนจะเขียนตามคำบอกที่ใช้โครงสร้างประโยคที่คุ้นเคย โดยขั้นนี้จะเน้นที่กลไกทางภาษา เช่นการใช้อักษรตัวใหญ่ การเว้นวรรคตอน การขึ้นต้นหรือจบประโยค จากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกการเขียนประโยค practicing sentence pattern โดยผู้เรียนใช้คำศัพท์ที่ครูกำหนดให้เขียนเป็นประโยคตามโครงสร้างที่กำหนด ขั้นต่อมาคือการฝึกเขียนเรียงความตามคำแนะนำ Guided Composition ผู้เรียนจะฝึกเขียนโดยเชื่อมประโยคต่างๆ และเรียบเรียงข้อความต่างๆให้เป็นย่อหน้า ตามตัวอย่างที่ผู้สอนจัดทำให้ และขั้นสุดท้ายคือการเขียนเรียงความโดยอิสระ Free Composition ผู้เรียนมีอิสระในการเลือกหัวข้อที่จะเขียนตามความสนใจของตนเอง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องไวยากรณ์และกลไกทางภาษา ผู้สอนอาจไม่จำเป็นต้องแก้ไขงานเขียนให้เด็ก แต่อาจให้เขาอ่านงานให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง อาจารย์คะ โดยสรุปแล้วเนี่ย การเขียนสอนแบบเน้นผลงาน ก็คือเป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนเนี่ยเขียนตามแบบหรือตามตัวอย่างที่ให้มาใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะ ผู้เรียนต้องฝึกเขียนภายใต้การควบคุมของผู้สอน รวมทั้งให้ความสำคัญกับความถูกต้องของภาษา ดังนั้นการฝึกเขียนจึงเน้นที่กฎเกณฑ์ของภาษา มากกว่าการพัฒนาความสามารถของการเขียน ค่ะเอ๊เมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินอาจารย์พูดถึง การเขียนแบบควบคุมแล้วก็การเขียนแบบอิสระ อาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมคะ ได้ค่ะ กระบวนการสอนทักษะการเขียน จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบในการเขียน จากความถูกต้องแบบควบคุมได้หรือ control writing ไปสู่การเขียนแบบควบคุมน้อยลง หรือ less controlled writing ที่จะนำไปสู่การเขียนแบบอิสระหรือ free writing ในที่สุด เทคนิคแรกคือการเขียนแบบควบคุม เป็นแบบฝึกการเขียนที่มุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้องของรูปแบบ เช่น การเปลี่ยนรูปทางไวยากรณ์ เปลี่ยนคำศัพท์ในประโยค โดยครูจะเป็นผู้กำหนดส่วนที่เปลี่ยนแปลงให้ผู้เรียน ผู้เรียนจะถูกจำกัดในด้านความคิดอิสระและความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างกิจกรรมการเขียนแบบควบคุม เช่น การคัดลอก การเติมคำ การเรียงลำดับคำ การเปลี่ยนรูปของคำบางคำ การแทนคำในตาราง เทคนิคที่ 2 คือการเขียนแบบกึ่งควบคุม เป็นแบบฝึกเขียนที่มีการควบคุมน้อยลง และผู้เรียนมีอิสระในการเขียนมากขึ้น การฝึกการเขียนในลักษณะนี้ ครูจะกำหนดเค้าโครงหรือรูปแบบ แล้วให้ผู้เรียนเขียนต่อเติมส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ เช่น แบบฝึกหัดการรวมประโยค sentence combining การอธิบายบุคคล describing people และการเขียนเรียงความจากการตอบคำถาม questions and answers composition วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถทางการเขียนได้มากขึ้น และสามารถนำไปสู่การเขียนอย่างอิสระได้ต่อไป เทคนิคที่ 3 คือการเขียนแบบอิสระ เป็นแบบฝึกเขียนที่ไม่มีการควบคุม ผู้เรียนมีอิสระเสรีในการเขียน การเขียนแบบอิสระเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดและจินตนาการอย่างกว้างขวาง การเขียนในลักษณะนี้ ผู้สอนจะกำหนดเพียงหัวข้อเรื่อง หรือสถานการณ์ แล้วให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวตามความคิดของตนเอง วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนได้เต็มที่ ข้อจำกัดของการเขียนลักษณะนี้ คือผู้เรียนที่มีข้อจำกัดด้านคำศัพท์ โครงสร้างประโยคและไวยากรณ์ อาจมีปัญหาในการเขียนและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร หอ เข้าใจแล้วค่ะ การเขียนแบบควบคุมก็น่าจะเหมาะกับผู้เรียนระดับต้น แล้วก็การเขียนแบบอิสระก็จะเหมาะกับผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วค่ะ ต่อไปเรามาดูรูปแบบการสอนทักษะการเขียนรูปแบบที่ 2 กันดีกว่าค่ะ การเขียนแบบเน้นกระบวนการหรือ process approach ทฤษฎีการเขียนแบบเน้นกระบวนการเชื่อว่า การเขียนเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการค้นหาข้อมูล และการเรียบเรียงข้อมูลจากความคิดค่ะ ลักษณะสำคัญของวิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการคือ 1. เน้นการฝึกใช้กลวิธีในการสร้างและค้นหาข้อมูล โดยผู้สอนจะเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนพยายามสร้างเนื้อหา หรือช่วยวางวัตถุประสงค์ในการเขียนให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม 2. เน้นการตระหนักในปฏิกิริยาตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้อ่านและวัตถุประสงค์ของการเขียนในขณะเขียน เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพงานเขียนในแง่ของการสื่อความอย่างชัดเจนและตรงตามจุดประสงค์ของการเขียน 3. เน้นความเข้าใจในกระบวนการทางความคิดที่เกิดสลับไปมาระหว่างขั้นตอนการเขียน ขั้นการเขียน ขั้นตรวจทานแก้ไข ซึ่งจะเกิดภาพเกี่ยวกัน และแยกออกจากกันไม่ได้ 4. เน้นการให้ความสำคัญต่อการเขียน ว่าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด กระบวนการทำงานของสมอง วิธีเรียนรู้ และการพัฒนาความคิดเพื่อใช้ในการสื่อสาร ขั้นตอนการสอนของวิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการ ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการเขียน pre-writing ผู้เรียนจะค้นหาสำรวจข้อมูล และรวบรวมข้อมูลไว้เตรียมเขียน ขั้นนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้สำรวจหัวเรื่อง และเนื้อหาสนับสนุนได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังช่วยในการกำหนดจุดประสงค์ของการเขียน รวมทั้งผู้อ่านงานเขียนนั้นได้อีกด้วย ขั้นที่ 2 ขั้นการเขียน writing ผู้เรียนลงมือเขียนงานฉบับร่าง โดยถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลที่ตนเตรียมไว้ พื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านทางตัวอักษร การเขียนในขั้นนี้ยังไม่ต้องคำนึงถึงความถูกต้องในการใช้ภาษา แต่คำนึงถึงเนื้อหาเป็นหลัก ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการเขียน post writing ผู้เขียนได้ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ตัดต่อ เพิ่มเติม หรือย้อนไปสู่ขั้นตอนที่ 1 หรือ 2 ใหม่ พื่อปรับแก้ตามคำเสนอแนะหรือข้อมูล ย้อนกลับจากผู้อ่าน เป็นการปรับทั้งด้านเนื้อหาและความถูกต้องในการใช้ภาษา โดยจะปรับกี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะได้งานเขียนฉบับสมบูรณ์ มาถึงรูปแบบการสอนเขียนแบบที่ 3 ก็คือ การเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคม หรือ social practice approach แนวคิดนี้มีพื้นฐานยังไงคะอาจารย์ การเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคม เป็นทฤษฎีการสอนเขียนแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะ การเขียนรูปแบบใหม่นี้เชื่อว่า การเขียนเป็นทักษะที่ใช้เพื่อการสื่อสารในสังคม ไม่ใช่ทักษะที่จะฝึกเพียงจากแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน งานเขียนต้องได้รับแรงบันดาลใจมาจากบริบททางสังคม การเขียนเป็นแรงผลักของวัฒนธรรม ของผู้เขียนไม่ใช่จากทักษะต่างๆ การเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคม จะไม่เน้นที่กิจกรรม หรือการพัฒนาทางปัญญาหรือ cognitive activity ถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็หมายความว่า จะไม่มีการเน้นสอนไวยากรณ์หรือว่า รูปแบบการเขียน แต่ว่าก็จะให้ผู้เขียนเนี่ยฝึกเขียนเพื่อว่าสื่อสารกับคนอื่นในสังคมใช่หรือเปล่าคะ ใช่แล้วค่ะ ขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนขึ้นดีกว่า เช่น การให้ผู้เรียนสร้างบล็อกเพื่อเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองชอบ อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวเกี่ยวกับดาราเกาหลี หรืออาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทีมฟุตบอลก็ได้ จากการวิจัยในต่างประเทศพบว่า ผู้เรียนสามารถเขียนในบล็อกได้ดีกว่าการเขียนในชั้นเรียนนะคะค่ะเพราะผู้เรียนได้ทำในสิ่งที่ชอบ ไม่ได้ถูกบังคับ ตัวอย่างอื่นๆ ก็เช่น การสร้าง Facebook Fanpage หรือแม้แต่การทวีต หรือการเขียนใน Instagram ก็ถือว่าเป็นการเขียนเพื่อสื่อสารกับสังคมทั้งสิ้น อืมเข้าใจแล้วค่ะ บทบาทผู้สอนในที่นี้ก็จะเป็นผู้คอยให้กำลังใจ ให้ผู้เรียนได้เผยแพร่ผลงานในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นแหล่งความรู้หรือ resources ให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ และที่สำคัญเป็นผู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเขียนของตนเองต่อไปสรุปก็คือ หลักการสอนการเขียนมี 3 แบบนะคะ คือการเขียนแบบเน้นผลงาน product approach การเขียนแบบเน้นกระบวนการ process approach และการเขียนแบบเน้นการสื่อสารในสังคม social practice approach หวังว่าทุกคนจะสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะกับจุดประสงค์ของตนเองได้ และในครั้งต่อไป เราจะมาชมตัวอย่างเทคโนโลยีที่ใช้ หลักการสอนทั้ง 3 แบบอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ